นี่นมสด รู้ไหมทำไมเธอถึงชอบบอกว่านายเป็นหมาหน้าเบื่อ ไม่อยากรู้ เพราะนายเป็นหมาที่เอาแต่ทำหน้าเบื่อโลก พูดอะไรก็ไม่ค่อยเข้าหู ชอบหาเรื่องขัด แถมขี้ประชดประชันอีกเฮ้อน่าสงสารจริงๆเลยนะ ที่เกิดมาหน้าเบื่อขนาดนี้ คือช่วงนี้มันสงบมากไปใช่ไหมปากถึงวอนหาเรื่องขนาดนี้ แต่เพราะว่าฉันเป็นเพื่อนที่ดี และมีใจเมตตาต่อสัตว์โลกเป็นอย่างมาก ฉันเลยจะไม่ปล่อยให้นายต้องหน้าเบื่อแบบนี้อีกต่อไปนี่เลย อะไรที่ทำให้นายคิดว่าฉันจะใส่ ฮะสมแล้วที่เป็นหมาหน้าเบื่อ เอางี้นายมองดูและสัมผัสถึงความเท่ของมันสิ ทั้งรูปโฉมที่โฉบเฉียว กรอบแว่นที่พับได้ สีสันที่สดใส แถมมีสายรัดอีกต่างหาก นี่แหละ ไอเทมชั้นดีที่จะทำให้นายปลดแอกจากการเป็นหมาหน้าเบื่อ ที่มีแววตาหน้าเบื่อทำตัวก็น่าเบื่อ เล่นมุกก็น่าเบื่อพูดแต่อะไรหน้าเบื่อหน้าเบื่อหน้าเบื่อหน้าเบื่อหน้าเบื่อหน้าเบื่อกะไว้แล้วมันนายต้องไม่ยอมง่าย ๆ แต่ไม่ต้องห่วง ลงมือเลย ขยับตัวไม่ได้ นี่มัน พลังผีอำงั้นเหรอ ขอโทษด้วยนะ ที่บอกว่าอยากให้นายไม่น่าเบื่อก็ไม่ได้โกหกหรอก แต่อีกเหตุผลหนึ่งที่สำคัญกว่านั้น การรีวิวสินค้า